woman.

สสาชนาโดนอุบลชา Oh, วันละวันละต้องเดียนโดดไปเดียนบแม่ค้าแม่ขายสนใจก็แต่เรื่องแม่ลูกค้าลูกขายสนใจแต่แก้แต่แม่ ของแพงยังยังกะละกิน คิดจะเจ้าชู้มาแล้ต้องสู้จนสิ้นฤิ์ติแม่ค้ามาแล้วก็ต้องบ้าบินจำนำให้สิ้นดา กเห็นใจเธอแม่าลูกข้าสาลรบแม่ก็ยอเสียไปไปห้างแม่ารขงข้างแม่าเพราะแม่ทาลูกาลูกายให้กอดสักทีก็ยังดีทไนึกอยากเอาจอาเทไรแว่าเมาได้ คนออตัว ชูมาละต้องสู้จนเสียปริติแม่ข้ามาละก็ต้องบาบิน จำนำให้สิ้นเอาไปดินพอแพ้จะถือแม่ข้า ลูกเข้าซาโลแรงโอ้แบงก็ยอมเสียไปไรห้ามไม่ฟังระก็ข้างแม่ข้าตรงเวทนาลูกข้าลูกข้าให้ต่อสักทีก็ยังมีคงไป าวเห็นเจ้าเท่าไรแล้วแม้เราว่าเมาได้วัน นิดๆเลย